บอกยาอิบาดีอัลลอฮ์เรียกคนที่ทำเลวและคนที่ทำชั่วยาอิบาดีอัลลอฮ์ดีนัสรฟูอัลอันฟุซิมโอ้บรรดาบาปของข้าที่ได้อธรรมต่อตัวเองทั้งหลายที่ได้ทำเลวทั้งหลาย ที่ได้ทรยศทั้งหลายบาปของข้าที่ได้ทำชั่วทั้งหลาย อัลลอฮ์เรียกพวกนี้ทำไมอัลลอฮ์เรียกอีกว่าลาตักนะตัวมิรหมติลละเจ้าทั้งหลาย อย่าหมดหวังนะจากความเมตตาของอัลลอฮ์พี่น้อง ตรงนี้อย่างเดียวเลยลาตักนะตัวมิรหมติลละเจ้าอย่าหมดหวังนะจากความเมตตาของอัลลอฮ์ถ้าวันนี้ประโยคนี้ผมพูด ถ้าวันนี้ประโยคนี้มนุษย์พูด พี่น้องทิ้งกลางทางเลย แต่ผู้ที่พูด คืออัลลอฮ์สุบฮานาวะตาลาเจ้าของเองพี่น้องฉันทำซีนา ยาละฉันขโมยยาละฉันทำเลวทุกอย่าง ยาอัลลอฮ์คนถามว่าอาจารย์ ผมจะตบัดได้อีกเหรอผมค้า ผมเสพผมไม่ละเมิดไม่เอาเลยเรื่องศาสนาผมจะตบัดได้อีกนะอาจารย์ อายะเดียวทำให้ท่านมีชีวิตขึ้นละตักนาตูมิรหมติลละอย่าหมดหวังนะจากความเมตตาของอัลลอฮ์พี่น้องอาดิสกุดซีมาย้มอีกยาบนาอาดัมโอ้ลูกของอาดัมเอ้ยโอ้มนุษย์เอ้ยแล้วอะไรเดนี่หากเป็นพวกเจ้ามาหาข้า กับความบาปความผิดที่เต็มแผ่นดินอัลลอฮฺอักบารเยอะมากๆยาอัลลอฮ์เยอะมากๆยาอัลลอฮ์แต่เจ้าขออภัยโทษต่อถ้าเจ้ามาด้วยความผิดเต็มแผ่นดินนะอัลลอฮ์บอกอะไรพี่น้องนบีพูดอะไรในอดีตก็ได้สิข้าก็จะไปหาเจ้า พร้อมการอภัยที่เต็มแผ่นดินเช่นกัน สุบฮานัลลอฮ์พี่น้อง อัลลอฮ์รอฮ์มนความเมตตาของอัลลอฮ์มีเยอะกว่าความโกรธของอัลลอฮ์สุบฮานัลตะลาพี่น้อง อินนารหมตีตักลิบุกอดอบีแท้จริงความเมตตาของข้ามันมีมากกว่าความโกรธของข้าอัลลอฮ์พระเจ้าของพวกเราพี่น้องบ่าวอัลลอฮ์ชั่วเหลือเกินพี่น้อง ผมเชื่อว่าผมก็ชั่วและผมเชื่อพี่น้องก็ชั่วเหมือนกัน หากวันนี้อัลลอฮ์เอาความ เด็ดขาดของอัลลอฮ์เป็นหลักเกณฑ์ตัดสินทุกสิ่งทุกอย่าง จนจบด้วยความอาเดนเราทั้งหมดจะไปนรกจิบรินอะลัยสลามเมื่อเห็นนรกแล้วได้ยินว่าทำแบบไหนจะได้เข้านรก จิบรินบอกกับอัลลอฮ์ฉันกลัวและเกินยาอัลลอฮ์ จะไม่มีบาปของอัลลอฮ์แม้แต่คนเดียว จะรอดพ้นจากนรกนรกของอัลลอฮ์แต่อัลลอฮ์มีความเมตตา ดูสิพี่น้องอัลลอฮ์ไม่ทิ้งตันแล้วยังไงกลับตัววันสุดท้ายอัลลอฮ์ยังรับเลยละตักนะตัวมิรหมติละอย่าหมดหวังจากความเมตตาของอัลลอฮ์ไม่มีใครหมดหวัง นอกจากคนเขาและคนจาเนและกาฟิรินตอนเราหวังเสมอชั่วยังไงก็หวัง เพราะอัลลอฮ์อยู่กับเราพี่น้องอัลลอฮ์อยู่กับเรา พี่น้องกลับมาหาอัลลอฮ์นะพี่น้อง พี่น้องอิสติกฟาดนะพี่น้อง พี่น้องขอโทษอัลลอฮ์และพี่น้องกลับมาหาอัลลอฮ์นะสุญูดอะไรจะอร่อยยิ่งกว่าสุญูดครั้งแรก ในการทิ้งละหมาดมาเป็นสิบสิบปีของเราพี่น้อง พี่น้องจำได้ไหมฮิญาบพื้นแรกพี่น้องจำได้ไหมกระโปรงยาวครั้งแรกพี่น้องจำได้ไหมถุงเท้าคู่แรกท่านจำได้ไหมนิกอปืนแรกท่านจำได้ไหม กี่คนที่ไม่เคยใส่มาเลย พี่น้องสุดท้ายได้มาใส่ผ้าดาวะผ้าฮิญาบได้ ทุกครั้งที่พี่น้องสวมใส่นะ มองกระจก นี่คือความรักที่อัลลอฮ์ให้ท่าน คนรวยกว่าเราเยอะพี่น้อง คนสวยกว่าเราก็มาก คนดีกว่าเราทางตระกูลก็เยอะ แต่อัลลอฮ์เลือกท่านไม่เลือกเขาแล้ววันนี้กี่คนพี่น้องที่ถอดอันนี้ออกอัลลอฮ์ให้เขาใส่แล้วเขากลับถอดมันทิ้งอัลลอฮ์ให้เขาอยู่ในอามาแล้วเขากลับโดดมันออกไปพี่น้องที่ได้